สำหรับประโยค Merci. Avec cela, je vais acheter une peluche pour ma nièce. แปลว่าขอบคุณกับเงินสดที่ได้ ฉันจะซื้อตุ๊กตามีสำหรับหลานสาวของฉันคำว่า Merci. แปลว่าขอบคุณคำว่า Avec. เป็นคำบุพบท แปลว่า กับพร้อมกับคำว่า Cela. เป็นคำสรรพนามช่วยชี้หรือที่เรียกว่า Pronom démonstratif. เนื่องจากใช้แทนสิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ ซึ่งในที่นี้คือการของเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินสด คำว่า the เป็นคำกริยารูปกระจายเป็นการปัจจุบันของกริยารูปเดิมคือ aller แปลว่าไป แต่ในสถานการณ์นี้เป็นการนำมาใช้เพื่อบอกอนาคตอันใกล้ เนื่องจากตามคำกริยารูปเดิมหรือที่เรียกว่า infinitif ดังนั้น v acheter ซึ่งแปลว่าจะซื้อคำว่า peluche เป็นคำนามเพศหญิงเอกพจน์ แปลว่า ตุ๊กตาหมีคำว่า pour เป็นคำบุพบท แปลว่า เพื่อสำหรับคำว่า ma เป็นคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ ใช้กับคำนามเพศหญิงเอกพจน์สำหรับผู้เป็นเจ้าของที่เป็นบุรุษที่หนึ่งเอกพจน์คำว่า niece เป็นคำนามเพศหญิงเอกพจน์ แปลว่า หลานสาว ประโยค Pour moi, c'est par virement bancaire. แปลว่าสำหรับฉัน ขอเป็นการโอนผ่านทางธนาคารคำว่า Moi, เป็นคำสรรพนามช่องที่ใช้สำหรับตามหลังคำบุพบทโดยเฉพาะ แปลว่าฉันคำว่า par เป็นคำบุพบท แปลว่าโดยคำว่า virement. เป็นคำนามเพศชายเอกพจน์ แปลว่า การโอนคำว่า Bancaire. เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าเกี่ยวกับธนาคาร ทางธนาคาร